สวัสดีครับ ในวันนี้ผมจะพาผู้ชมทุกท่านให้มารู้จักกับหน่วยงานของ ISC กันมากยิ่งขึ้นครับ ISC หรือชื่อเต็มว่า NASA Super Computer Center เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้สังกัดของสวทช ที่มีจุดกำเนิดมาจากการเติบโตอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีด้านข้อมูลและการคำนวณที่จะต้องใช้ทรัพยากรคำนวณสูงๆในการประมวลผล หรือวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ เช่น งานทางด้านการแพทย์ งานทางด้าน AI งานทางด้านวิทยาศาสตร์ และงานทางด้าน งนั้นพันธกิจหลักของ ISC เพื่อที่จะพัฒนาระบบซูเปอร์คอมพิวเตอร์ ที่มีความเหมาะสมกับการใช้งานในประเทศไทยนำไปสู่การพัฒนาวิจัยและก็นวัตกรรม เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยของเราครับ ที่ ISC เรามีผู้เชี่ยวชาญหลายด้าน ทั้งนักวิจัยและวิศวกร ที่มีความเชี่ยวชาญระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงหรือ h p c ไปจนถึงนักวิทยาศาสตร์ ที่มีความเชี่ยวชาญในการคำนวณกับงานเฉพาะด้าน เช่น ด้าน AI ด้านการจำลองอะตอมด้านการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ และการศึกษาจีโนมเป็นต้นครับ ดังนั้น ISC เป็นหน่วยงานที่มีความพร้อมในการให้บริการ และสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย